พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเมกาแฟแบงคอก2020 ร่วมสร้างอนาคตประเทศไทยเมกเกอร์ คือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 งาน Maker Fair Bangkok 2020 รวมพลเมกเกอร์ครั้งสำคัญของประเทศไทย ภายใต้ธีม The Future We Make กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ ที่สำคัญในงานยังมีกิจกรรมและเวิร์กช็อปสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์ ให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับ ครงการเชฟฟรอน Enjoy Science เตรียมจัดงาน Maker Fair Bangkok 2020 The Future We Make มหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสุดยอดเมเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ผู้ชมได้เรียนรู้วิธีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัย จากเมเกอร์ชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบร้อยผลงาน อาทิหุ่นยนต์ต่อสู้ รถไฟฟ้าทำเอง การประยุกต์ใช้ AI ในงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์อย่าง Maker Contest รอบชิงชนะเลิศ ขบวนพาเหรดแสงไฟ อันตรการตา และเวิร์กช็อปทำสิ่งประดิษฐ์อีกมากมาย ร่วมปลุกพลังเมเกอร์โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000